ี่คำถาม20บยี่ส20คำถามแล้วโอ้โหพี่ต้องตอบถึงไหนเนี่ยมันเป็นยังไงให้พี่เจนไี่ตอบแบบเร็วๆเร็วเหรอเร็วๆรัวๆย่างอ่ะสุกแล้วได้